ฉันทำผิดไปมันไม่น่าให้อภัยหรอกไม่ว่าเป็นเช่นไรฉันก็ยังรักเธออยู่ตลอด รู้ฉันมันไม่ดีขอได้ไหมให้เธออยู่ก่อน I but I'm sorry ฉันยังละเมอและอยากเข้าไปก่อน ในตอนที่เราอยู่ด้วยกัน เป็นช่วงเวลาเหมือนความฝันและต่อจากนี้ไม่ หวังเธอเดินจากไป ในตอนนั้น ในตอนที่เราอยู่ด้วยกัน เป็นช่วงเวลาเหมือนความฝัน และต่อจากนี้ไม่มีหวังเธอเดินจากไปในตอนนั้น ความฝันที่เราสร้างกันไว้ กลายเป็นอดีตแล้วใช่ไหมไปเที่ยวด้วยกัน มันก็ยังไม่ลืมเงินที่ยืมไปแต่ก็ยังไม่คืนความรู้สึกลังเธอไว้ ฉันที่ผิดไปถ้าฉันเป็นเธอไม่รู้จะทนไหม ถ้าฉันเป็นเธอไม่รู้จะทนไหมโอ้รู้ฉันทำผิดไป มันมีน่าอภัยหรอก ไม่ว่าเป็นเช่นไรฉันก็ยังรักเธออยู่ตลอด รู้ฉันมันไม่ดี ขอได้ไหมให้เธออยู่ก่อน I but I'm sorry ฉันยังละเมอและอยากเข้าไปก่อนขอบคุณที่ทำไม่รู้ ว่าใจตรงนี้ไอ้ missing you ตำด้วยช้ำถึงแม้จะไม่มีหวัง อยากจะขอโอกาสอีกครั้งถึงแม้ว่ามันจะน้อยฉันยังเฝ้าคอยฝืนความรู้สึกลังเธอไว้ เป็นพอฉันที่ผิดไปถ้าฉันเป็นเธอไม่รู้จะทนไหม ถ้าฉันเป็นเธอไม่รู้จะทนไหม ฉันทำผิดไปมันมีหน้าให้อภัยหรอ ไม่ว่าเป็นเช่นไรฉันก็ยังรักเธออยู่ตลอด รู้ฉันมันไม่ดีขอได้ไหมเธออยู่ก่อน I but I'm sorry ฉันยังละเมอและอยากเข้าไปก่อน